สำหรับ Google Docs เราสามารถพิมพ์ข้อความต่าง ๆ ลงในพื้นที่ทำงานที่เป็นหน้ากระดาษได้เลย และเมื่อพิมพ์ข้อความแล้วก็สามารถจัดรูปแบบของข้อความได้โดยการเลือกข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบ แล้วก็สามารถจัดการกับข้อความได้ที่แถบเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดแบบอักษร ปรับขนาดตัวอักษร กำหนดอักษรเป็นตัวหนา ตัวเอียง ใส่เส้นใต้ ใส่สีอักษร หรือสีทาบอักษรหรือไฮไลท์ สามารถกำหนดการเยื้องได้ โดยคลิกชุดเครื่องมืออะไหล่โดยเลือกให้ชิดซ้าย จัดกลาง ชิดขวา หรือกระจายเต็มบรรทัดก็ได้ และสามารถกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดได้ โดยคลิกที่เครื่องมือ Line Spacing แล้วเลือกระยะห่างที่ต้องการ แนะนำให้พิมพ์ข้อความทั้งหมดก่อนนะคะ โดยเฉพาะเอกสารที่มีต้นฉบับหรือเนื้อหาอยู่แล้ว เพราะหากเราพิมพ์ข้อความไปด้วย จัดรูปแบบไปด้วย จะทำงานได้ช้ากว่า จัดรูปแบบหลังจากพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะคะ